พี่ป๊อกครับ ไปทำอะไรมาทำไมเหงื่อโทมกายขนาดนี้ โอ้โหนิวครับ วันนี้รถติดมากเลย กว่าจะมาถึงสตูดิโอได้ก็สายมากแล้วแถมลิฟต์ก็ยังเสียอะไรครับ เนี่ยพี่ต้องวิ่งขึ้นมาอีก 4 ชั้นน่ะเพื่อมาถ่ายรายการเนี่ยแหละพี่ป๊อกครับรบผมว่าไม่ใช่เหงื่ออย่างเดียวแล้วล่ะกลิ่นเริ่มมาด้วยเนี่ยอุ้ยจริงเหรออุ้ยทำไงดีล่ะเพราะว่าเย็นนี้พี่ต้องไปธุระต่อด้วยนิวเอางี้ครับกลับบ้านไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนพี่ เออเออจริงจริงด้วย ใช่ไหมว่าแต่เรื่องของกลิ่นเหงื่อแล้วก็กลิ่นกายนะครับ รู้ไหมเอามาใช้ประโยชน์บอกเรื่องของสุขภาพของเราได้นะครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะครับ นิวจริง ๆ ครับ องค์ความรู้เนี้ยทีมวิจัยได้เอามาพัฒนาเป็นเสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะขึ้นมาครับ ทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาเทคโนโลยีเสื้อดมกลิ่นกายขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช พัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้า และระบบการตรวจวัดกลิ่นแบบสวมใส่ ที่ตอบสนองต่อสารประกอบอินทรีย์ระเหย ประเภทแอมโมเนียไตรเอทิลอะมีนและอะซิโตนที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของมนุษย์ ทีมวิจัยพบว่าเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้านี้ ตรวจวัดวิเคร เคราะห์แยกแยะกลิ่นตัวอย่างที่ถูกขับออกมาจากร่างกาย เช่น กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นลมหายใจ กลิ่นรักแร้ได้ดี จึงนำไปใช้ทำต้นแบบเสื้อดมกลิ่น ซึ่งใช้ประเมินสภาวะสุขภาพจากกลิ่นกายของผู้สวมใส่ได้ โดยคนที่มีกลิ่นกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น อาจมีสาเหตุจากความผิดปกติของร่างกาย เช่นระบบการทำงานของไตนอกจากนี้ยังนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้อีกด้วยนะคะ 哇哇哇！ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยว่ากลิ่นต่างๆ ที่ร่างกายขับออกมาจะสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพได้ด้วยอืมนี่แหละครับความเก่งของนักวิจัยไทยที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในการดูแลสุขภาพคนไทยครับน่าทึ่งจริงๆ ครับ แต่ว่าหลักการทำงานของเจ้าเสื้อตัวนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะหลักการของเสื้อตัวนี้ก็คือจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดกลิ่นครับพอร่างกายปล่อยกลิ่นออกมา โมเลกุลของกลิ่นเนี่ยจะไปจับกับเซ็นเซอร์ครับจากนั้นก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการประมวลผลออกมาโอ้โหไฮเทคล้ำโลกสุดๆไปเลยต ่อไปนี้นะครับ พี่จะคอยดมกลิ่นตัวเอง ไม่ใช่ครับ จะรอใช้เสื้ออัจฉริยะตัวนี้ให้ได้เลยเอาที่สบายใจเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเสื้อตัวนี้ก่อนเลยครับพี่โอ้โห ไม่ไหวเลย หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติม สามารถกริ้งกลางได้ที่เบอร์ 025648000 หรือที่ Facebook